ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นไปขายให้กับผู้อื่น การกระทำผิดประเภทนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการทำธุรกิจผ่านเว็บไซต์ โดยการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต วันเดือนปีเกิด แล้วนำไปขายให้กับบริษัทอื่น ๆ หรือนำไปใช้เพื่อส่งอีเมลโฆษณาสินค้า นั่นหมายความว่า ข้อมูลส่วนตัวที่เราให้ไว้ เพื่อใช้ในบริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ได้ถูกเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่ออกไป ซึ่งนอกจากจะสร้างความรำคาญแก่ผู้รับแล้ว บางครั้งก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนตามมาได้ค่ะ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่น อาจจะสร้างผลดี หรือว่าเกิดผลเสียต่อบุคคลนั้นได้นะคะ ซึ่งสื่อคอมพิวเตอร์ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้ควรใช้อย่างมีจริยธรรม ผู้ที่เปิดเผยข้อมูลของผู้อื่น ให้ได้รับความเสียหาย มีความผิดตามกฎหมาย จึงไม่สมควรกระทำการอย่างยิ่งนะคะ แนวทางป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไปขายให้กับผู้อื่นสำหรับในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เราจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ต่างๆ จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในฐานข้อมูล และก็จะมีข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว และประกาศต่างๆ ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบถึงวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวนั้น ซึ่งถ้าจะนำข้อมูลส่วนตัวมาเปิดเผย จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนค่ะ และการขอความยินยอมนั้นจะต้องไม่เป็นการหลอกลวง หรือทำให้เจ้าของข้อมูลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าวค่ะ และสำหรับผู้ที่รับข่าวสารควรมีจริยธรรมด้วย เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวแล้ว ไม่ควรส่งข้อมูลนั้นต่อไปนะคะ แต่ควรช่วยกันปิดเว็บเพจนั้นๆนะคะ โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการต่อไปค่ะ